guys cứ gasha mung kan ga de shi yu sa yu bak lu ai mung kan ma sha yong pe ke krang la na sum sing ting yang pe shi cao da le ka rai a an thai tai mung kan ma sha yong am tu kong ma lai tai sai siging ai yu bak ma sha กระยาโซรามีเททานิทานะกระยอาสุมสิงกชาไตลูอายมาดูอาจอยปราอายคุมเทสายมาจออยู่บักนาลดสาย กำชำไอมาชายงคราหลอดลำเพลูสายจอยปราอสาย Siging ayu bak masya Geraya sora miete Tani tana gerai asum singa sha tai lu ai Medua joy pra ai kum te sai ma jo Yu bak na lot sai Kam sham ai ma sha yong kra Lot lam pe lu sai lampoya sai tani tana asak lampoya